เพราะปาดีอยู่แล้ว แต่ค่ายนี้ห่วงโคตรห่วงเลยกดีกว่าวันน้เยอะนะครับดดีกว่าเยอะนะ